หรือ username เพื่อใช้เป็นชื่อในการเข้าใช้งาน ซึ่งจะต้องมีความยาว6-20 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขหรือ underscore ต่อมาให้ระบุอีเมลและรหัสผ่าน หรือ password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับรหัสผ่านของอีเมลที่ระบุ และต้องมีความยาวของตัวอักษร 6 ถึง 20 ตัว จากนั้นให้ทำเครื่องหมายยอมรับ เงื่อนไขตรงกล่องแรกคือ I have read ส่วนกล่องที่เหลือ จะทำเครื่องหมายหรือไม่ก็ได้ แล้วคลิกจอยคาหูดเพื่อเข้าใช้งาน เมื่อท่านเลือกสถานะเป็นนักเรียน หรือ as a student จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกวิธีการลงทะเบียน มี 3 วิธีให้เลือก คล้ายกับสถานะเป็นครู ซึ่งมีการใช้งานแตกต่างกันดังนี้ วิธีที่ 1 การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกันกับ Gmail ที่มีอยู่ โดยคลิกเลือก Sign up with Google วิธีที่ 2 การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกันกับ Microsoft ที่มีอยู่ ให้คลิก Sign up with Microsoft วิธีที่ 3 โดยการขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ ให้คลิกที่ Sign up with Email หากท่านเลือกสมัครเข้าใช้งานด้วยวิธีที่ 1 และ 2 นั่นคือการสมัครโดยใช้บัญชีของ Gmail และ Microsoft เมื่อท่านเลือกวิธีการสมัครแล้ว ระบบจะเชื่อมต่อไป เพื่อให้ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ของระบบที่ท่านเลือก เมื่อเราใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดดังนี้ ลำดับแรกจะต้องระบุ เดือนวัน ปี เกิดของท่าน ระบุชื่อสถาบัน และ ระบุชื่อผู้ใช้ตรงพิกอายุเซอร์เพื่อใช้เป็นชื่อในการเข้าใช้งาน จะต้องมีความยาว 6-20 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข หรืออันเดอร์สกอร์จากนั้นให้ทำเครื่องหมายแสดงการยอมรับ ตรงเงื่อนไขกล่องแรก ส่วนกล่องที่เหลือ จะทำเครื่องหมายหรือไม่ก็ได้ แล้วคลิกจอยคาหูหรือหากท่านเลือก Sign up with email จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ระบุเดือน วัน ปี เกิดของท่าน ระบุชื่อสถาบันการศึกษา ระบุชื่อผู้ใช้ตรงพิกอายุเซอร์เพื่อใช้เป็นชื่อเข้าใช้งาน ซึ่งจะต้องมีความยาว 6-20 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขหรืออันเดอร์สกอร์ต่อมา ระบุอีเมล และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับรหัสผ่านของอีเมลที่ระบุ และต้องมีความยาวของตัวอักษร6ถึง20 ตัว จากนั้นให้ทำเครื่องหมาย แสดงการยอมรับเงื่อนไขตรงกล่องแรก ส่วนกล่องที่เหลือจะทำเครื่องหมายหรือไม่ก็ได้ แล้วคลิก จอยคาหูด เมื่อมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ไม่ว่าท่านจะได้รับในสถานะครูหรือนักเรียนก็ตาม ต่อไปเรามาเรียนรู้การเข้าสู่ระบบกันต่อนะคะ ในการล็อกอินสำหรับผู้ที่มี User และ Password ไม่ว่าจะสมัครด้วยสถานะใดก็ตาม จะเจอหน้าจอล็อกอินเหมือนกัน ทั้งนี้เราสามารถเลือกวิธีล็อกอินได้ 3 วิธีขึ้นอยู่กับการ Sign Up ในตอนแรก วิธีที่ 1 กรณีเลือก Login with Google และ Login with Microsoft จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ username และ password เมื่อป้อนข้อมูลที่ถูกต้องจะสามารถเข้าใช้งานได้ วิธีที่ 2 กรณีเลือก sign up with email ให้ระบุอีเมลและ password ที่ตั้งไว้เพื่อเข้าใช้งาน เห็นไหมคะ การสมัครเข้าใช้งานและวิธีการเข้าใช้งาน ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ อย่าลืมเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ